เป็นไงเป็นกัน วัดแม่งไปเลย โอ้โห เย็ดเ้อีกฝั่งนึงเจ็ดชนเฉยครับ โอ้ยนาเล่นเสมอว่ะทำไมไม่เอาห้าร้อยไปเล่นเสมอวะ ไม่งั้นได้สี่พันเลยนะเพื่อนๆเย็ดเ้มาตาต่อไปครับ ขอกระโดดไปหาสีแดงนะเพื่อนๆมันออกเสมอขั้นน้ำเงินแล้วนะครับ ไม่รู้อะผมคิดอย่างนี้นะ ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะครับ แต่ว่าผมว่ามันไปแดงอะ ไปครับ เอาอินที่แดงครับ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 ก็ยิงแดกครับโอ้โหกำลังงงกำลังนับแต้มงงเลย แม่งหงายไพ่มาแบบ เลขอย่างเยอะหน้าอย่างเยอะ มาสลับไปสีน้ำเงินต่อครับ ไหนๆก็สลับมาตั้งแต่แรกแล้วนะ สลับต่อขอเล่นเสมอติดไว้ด้วยครับ ไม่หมดแม็กนะ ขออนุญาตไม่หมดแม็กนะรอบนี้นะครับ เล่นห้าร้อยครับเสมอไปอีกร้อยหนึ่งครับ มาโชคกันครับ ลีลาเยอะซะด้วยนะ คนแจกไพ่นะฮะแจกช้าช้าไปวางในดิเพื่อนศูนย์เจ็ดเคห้าแต้มอีกฝั่งเอาละโยนดีมีลุ้นขอแต้มนะ เออห้าแต้มมึงอย่าสูงนะอ้าวสวยครับห้าแต้มแดงครับสวยงามครับพี่น้องครับ ไปครับสลับมากำลังสวย ขอย้ายไปสีแดงเหมือนเดิม เราสลับมาตั้งแต่แรกแล้วนะ แต่ก็ไม่กล้าเล่นหนักเท่าไหร่นะเพื่อนๆเล่นไว้500ติดเสมอไว้ร้อยหนึ่งแล้วกัน เออค่อยๆเล่นค่อย ๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เสมอติดไว้200แล้วกันนะแดง 600นะครับ งบวันนี้ 500นะครับ เปิดนี้ถ้ามึงแดงมันน้ำเงยโคตรสวยบอกเลยนะครับ ขอแดงนะเพื่อน ง่ายมากโอ้โหน้ำเงินหกเข้าไปแล้ว เนี่ยแหละโคตรเกลียดหน้าอย่างนี้ครับจั่วเตะสามใบชัวกูว่าแล้ว เล่นฝรั่งสามใบโอ้โห น่าเกลียดเกินนะครับ มา ไม่สลับแล้ว ย้ำแม่งที่แดงนี่แหละ หมดแม็กเลยนะเพื่อนๆย้ำกันที่แดงนะครับ เล่นแม่งมัวๆซัวๆนี่แหละเทคนงเทคนิคไม่มีหรอก ได้ก็ได้ครับ เสียก็เสียวัดวัดแม่งไปเลยนะเพื่อนๆอย่าไปหยอง ห้าเจ็ดห้าครับ สีแดงฮะเออโอ้โห ช่วงนี้เวลาเดินเร็วแท้ ไม่ทันได้คิดอะไรเลยนะ โอ้ยเหงื่อนี่ท่วมเลยหัวนี่ร้อนเลยนะฮะมาเจ็ดมาครับ สวยงาม เตะ อ้าวปอกแปดเยียดเย่แดกไปดีครับ แดงกำลังมาครับ ยัดแม่งไปให้หมด สีแดง 1,122 บาทแล้วครับผม งบ 500 นะวันนี้ ขอย้ำที่แดงเหมือนเดิม 1,000 ติดเสมอไว้ อออินไปเลยครับ เออ รอบนี้แดงขึ้นมานะครับ ขอปิดคลิปนะ ขอถอนเงินเลยนะครับ ถ้าแดงขึ้นมานะ ถ้าไม่แดงก็ปิดคลิปเหมือนกัน เพราะว่าหมดตูดไงไปไปไปคิดอะไรเยอะแยะล่ะ เออ มา โชคครับ ตาสุดท้ายครับ รู้เรื่อง บอกเลยว่ารู้เรื่อง ฝรั่งมา ฝรั่งมาสิบก็ได้ฝรั่งก็ได้ ยังไง ยังไงสวยงามครับปอกก้าวครับเพื่อนๆ เยียดแย่แบบนี้สต็อปหยุดเลยนะครับพันเก้ารอยห้าสิบนะครับกำไรวันนี้นะครับหนึ่งพันสีร้อยห้าสิบด้วยกันนะเพื่อนๆเออ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับผม ก็ใครอยากตามมาที่เดียวกับผมนะครับอยากได้โปรลับนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้น นะเพื่อนๆ อย่าลืมสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับถ้าหาแอดมินรับโปรลับเลยทันทีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายจ้า